สวัสดีค่ะ ในวิดีโอนี้จะเป็นการใช้งาน Vim นะคะ ซึ่งเป็น Text Editor ตัวหนึ่งค่ะ เราสามารถใช้งานโปรแกรม Vim โดยใช้คำสั่ง vi ค่ะ ในตัวอย่างนะคะ จะเป็นการเปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้วขึ้นมาแก้ไขค่ะ โดยใช้คำสั่ง vi แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ค่ะ ในส่วนของโปรแกรม Vim นะคะ จะมีโหมดที่ใช้งานอยู่บ่อยๆ อยู่2 โหมดด้วยกันค่ะ คือ normal mode กับ mode insert ค่ะ วลาเปิดโปรแกรมวิมเข้ามาเริ่มแรกเลยเราจะอยู่ใน normal mode นะคะ ซึ่งในโหมดนี้เราจะไม่สามารถพิมพ์หรือแก้ไข อะไรเพิ่มเติมเข้าไปในตัว text ได้ค่ะ ในการจะเพิ่มข้อความหรือ text เพิ่มเติมนะคะ เราจะต้องเปลี่ยนจาก normal mode ไปเป็น insert mode ก่อนค่ะ ซึ่งสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม i ค่ะ เราสามารถสังเกตได้ว่าเราอยู่ใน insert mode จากคำว่า insert ที่อยู่ตรงมุมซ้ายล่างนะคะ ในโหมดนี้เราสามารถทำการแก้ไขเท็กหรือข้อความภายในโดยการพิมพ์เข้าไปได้เลยค่ะ เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วนะคะ แล้วเราต้องการจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะ เราสามารถทำได้โดยกลับไป normal mode ค่ะ โดยการกดปุ่ม escape หรือ esc นะคะ จากนั้นพิมพ์ colon ตามด้วย w เพื่อทำการ save ค่ะ ถ้าเราต้องการออกจากโปรแกรมนะคะ เราสามารถทำได้โดยพิมพ์โคลอนตามด้วย Q และกด Enter เพื่อทำการออกจากโปรแกรมค่ะ นอกจากนี้นะคะ เรายังสามารถทำการบันทึกและออกจากโปรแกรมได้โดยใช้คำสั่ง colon wq แล้วกด enter ดังที่แสดงให้เห็นบนหน้าจอนะคะ ต่อไปจะเป็นการสร้างไฟล์ใหม่โดยใช้โปรแกรม vim นะคะ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง vi แล้วตามด้วยชื่อไฟล์ที่เราต้องการจะสร้างค่ะ ทำตัวอย่างจะเป็น vi mynewfile text นะคะ เมื่อเข้ามาสู่โปรแกรมจะเข้าสู่ normal mode นะคะ ทำการกดปุ่ม i เพื่อเปลี่ยนเป็น insert mode ค่ะ จากนั้นทำการพิมพ์ข้อความลงไปนะคะ ในส่วนนี้นะคะเราจะมาดูคำสั่งอื่น ๆ ใน normal mode กันนะคะ ก่อนอื่นเลย กด escape เพื่อกลับสู่ normal mode ค่ะ คำสั่งแรกนะคะคือคำสั่ง dd ซึ่งใช้ในการลบค่ะ นำเคอร์เซอร์ไว้ตรงลาย 2 นะคะ จากนั้นกดปุ่ม D 2ครั้งค่ะ จะสังเกตเห็นว่าลาย2ถูกลบไปนะคะ คำสั่งดีๆนอกจากจะทำหน้าที่ในการลบบรรทัดแล้ว ยังทำหน้าที่เหมือนคำสั่งคัดด้วยค่ะ หลังจากนี้เราสามารถกดปุ่ม P เพื่อทำการเพสข้อมูลที่เราคัดมาค่ะ จากในตัวอย่างนะคะ จะเป็นการกดปุ่ม P เรื่อยๆนะคะ คำสั่งถัดไปคือการ undo ไฟล์นะคะ เราทดลองแก้ไขไฟล์ จากนั้นกดปุ่ม U เพื่อทำการ undo ไฟล์ค่ะ จะสังเกตข้อความที่ปรากฏมาด้านล่างนะคะ ที่เป็นการ undo การแก้ไขค่ะ ก่อนจะไปคำสั่งถัดไป ขออนุญาตแก้ไขไฟล์สักเล็กน้อยนะคะ ถัดไปคือคำสั่ง GG หรือการกดปุ่ม G 2ครั้งนะคะ เพื่อขึ้นไปบรรทัดบนสุดของไฟล์ อีกคำสั่งหนึ่งคือคำสั่ง Shift GG หรือการกดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วกดปุ่ม G 2ครั้งค่ะ คำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่ให้ลงมาที่บรรทัดล่างสุดของไฟล์ค่ะ